อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมวันนี้เราก็ขอกราบสวัสดีแขกไม่เกียรติท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมในวันนี้ด้วยเนาะวันนี้เราจะพาเล่นเกมคาเชนบินนะครับ เออ เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าจะแตกดีขนาดไหนไปเลโก้เลย มาลุย เออเหอมาดูผมวันนี้จะหมูหรือจานนะผมจะหมูหรือจานลุยกันไปเลยครับผมมา หมุนลุ้นกันไปเลยครับผมผู้ชมทุกท่านเกมนี้อยู่จนค่าพีจีครับผม เรามาเสี่ยงดวงกันได้มาเสี่ยงดวงนได้เกมนี้ผมควรเริ่มต้นที่ คูณ8นะผมแล้วก็สูงสุดที่คูณ 20นะผมคูณจะเพิ่มขึ้นทีละ2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 โอ้โหดอกนี้คูณ 14 แล้วปัต่อเนื่องก็ผมคูณ 16 ว่าไง เข้ามากันไร้อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้โหแม่งนึกว่าจะลงม่วงซะแล้ว อย่างนี้ยังไงครับผมผู้ชม ไปต่อดิครับผมรออะไรอยู่เล่า โอ้โห อย่าลอกแรกผมทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งโอ้โห ตรงนี้อีกหนึ่งรอบสุดท้ายว่างนะผมกดอันล่างรอเลย ยังไงก็มา โอ้โห สวยงามผู้ชมเออเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดจะเร่งแจ้งเตือนแล้วก็กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยเนาะบอกเลยว่าเกมเนี่ยแตกดีมากๆก็คือในช่วงเวลา 2 ทุ่ม3ทุ่มผมก็เล่นแตกดีผม ช่วงห้าโมงหกโมงบ่ายสามบ่ายโมง สามสิบเวลาเนี่ยผมผมว่าผมเล่นแล้วผมเข้าบ่อยมากครับผมในค่ายพีจีเนาะแต่เกมที่ผมเล่นก็เป็นเกมไคเชนวินนะผมหรือเกมอาแปะนั่นเองครับผมแตกดียิ่งกว่าไหนไหนโอเค ดอกนี้คูณ20 20 ไปเลย ยังไงก็เข้าผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับผมแม็กสุดท้ายยังไงก็มาโอเคดอกนี้เริ่มต้นกันได้แล้วครับผมแม็กนัมครับผมอันดับสูงสุด 20 รอบฟิลิปปินส์และคูณ20 นะจ๊ะเออเม็ดนี้มาไม้แล้วก็ 60 แล้วต่อด้วยอะไรจ๊ะเออ ต้องบอกเลยผมเกมเนี่ยเป็นเกมที่ว่าคนเล่นเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นเกมที่ว่าเก่าดึกดำบันแล้วก็เป็นเกมที่เป็นยุคแรกๆเลยผมที่แบบว่าคนเล่นกันนะผมเป็นเกมแรกที่คนเล่นกันเยอะมาก แล้วก็จะมีอีกเกมหนึ่งผมเกมแสบกันแต่ก็คนเล่นโอ้โหเดี๋ยวนี้มาหกร้อยต่อด้วย A โอ้โห A เข้ามามึงรู้เรื่องแน่นอนนะผมี่ทุกท่านดอกนี้เออรับรางวัลระดับเมกาซูเปอร์วินไปเลย ซูเปอร์เมกาวิงครับผมท่านผู้ชมเออเฮอยากเล่นก็มากันได้ ผมอยากมากันได้ผมจะปรับหมดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วนะผมปรับหมดเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วรีบตามกันมาก่อนที่เกมจะไม่เข้ารีบตามมาก่อนที่เกมจะไม่เข้าครับผมตอนนี้ผมบอกเลยสมาชิกใหม่โอ้โหดอกนี้240คิวมา โอ้โหดอกนี้มอไม่นำไป100ตามมาคิวโอ้โหไม่มาหานผู้ชมโอ้โหตอนนี้ผมสมาชิกใหม่รับไปฟรีๆเลยนะผม70รับไปฟรีๆเลย70 70ก็คือว่าเอาเข้ามาก่อน200แล้วรับไปเลยฟรี70 แต่ว่าต้องฝากครั้งเดียวเท่านั้นนะฝากครั้งเดียวเข้ามาเท่านั้นนะ ผมก็ยืนยันสงสัยหรืออะไรยังไงก็สงสัยก็สามารถติดต่อแอดมินตลอด24 ชั่วโมงนะ เออ แต่ก่อนอย่าลืมเลยว่า เกมเนี่ยโอ้โห มาอีก 960ครับผมผู้ชมท่านปาทัดมาต่อเนื่องที่ 60วันเชื่อมนี้10มาหรือเปล่า 10ม้มาครับผม โอ้โหสีดาเกิดมีอะไรตัวน้ำแม่งรู้เรื่องเลยนะผม มีอะไรวะตัวน้ำแม่งรู้เรื่องเลยนะเม็ดเนี้ยโอ้โหขึ้นมาที่1020ครับผม1020เหลืออีกจำนวน 11 รอบสุดท้าย ลุยไปพร้อมกัน และลุ้นไปพร้อมกันนะผมทุกท่าน ช่องบอกเลยว่าผมช่องของเราผมไม่มีเจตนาจะทำอะไรทั้งสิ้นผมมีเจตนาแค่ว่านำเล่นครับผม เป็นช่องทางนำเล่นก็ อันไหนที่ว่าเล่นข้าวเล่นดีแล้วก็จะมานำเล่นให้ดูอย่างนี้ทุกวันนะครับผมก็อันไหนถ้าเกิดว่า ไม่ต้องงงครับผมก็วันไหนถ้าเกิดผมหายไปถ้าเกิดผมไม่ลงก็แสดงว่าวันนั้นไม่เข้า หรือว่า ผมไม่เล่นนะผมก็มีอยู่สองประเด็นที่ผมมีแค่ไม่เข้ากับไม่เล่นนะแต่ส่วนมากผมก็จะเข้ามาเล่นเพราะมันเข้า แต่ว่าวันนี้ ผมรู้สึกภูมิใจมากครับผมรู้สึกภูมิใจมากก็เบ็ดสิบนะผมเบ็ดสิบซื้อห้าร้อยผมตอนนี้ผมได้มาสองพันเก้าสามสิบโอ้โหสองพันเก้าสามสิบจะหยุดเพียงเท่านี้หรือเปล่า จะหยุดเพียงเท่านี้หรือเปล่า อีกสองรอบสุดท้ายว่าอย่างไรโอประทัดเมนิเคสุดแถวหนนึ่งพัสร้อยแปดสิบดอกนี้รู้เรื่องดิเจไหลไปแล้วคิวลงมาหรือเปล่าเอลงมาเท่าหนึ่งดอกนี้ไหลไปอีกสีี่่ร้อยยสิบเจไหลลงมาโอ้โหสี่พันแปดร้อยสิบโอ้โหพันเจ้าจอด ขึ้น 5,000 ไปเลยเพื่อนเพื่อนขึ้น 5,000 ไปเลยโอ้โห มาได้อย่างไรครับผม มาได้อย่างไรครับผม เล่นที่นี่ครับผมไม่มีโอเวอร์ไม่มีฮ้องไม่มีแฮงอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ไม่มีจกตา ไม่มีเจตนา จะโกหกใคร และที่สำคัญตามมาเล่นได้ด้วยริงที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะ เออเดี๋ยวนี้ตอนสุดท้ายว่าไงมาขอรุ้นกันหน่อยจ้าโอ้โหมาเฮ้ยหม้อโอ้รู้เรื่องดิหนึ่งพันแปดร้อยหกพันเจ็ดร้อยสิบไหลลงมาสิบสาม มึงเป็นเรื่อง โอ้โหโยสุดยอดผมขึ้นไปที่ 6,700ผมขึ้นไปที่6,740ครับผม ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับผม6,826ผมยอดรวมทั้งหมดรวมๆแบบซุปเปอร์เมกาวินนะก็ขอฝากที่นี่เอาไว้ด้วยนะขอฝากที่นี่เอาไว้ด้วยสามารถกดตามได้ที่ด้านลิมด้านล่างนี้นะครับผมสามารถกดตามได้ที่ลิมด้านล่างนี้เพราะก็ไม่ในวันพรุ่งนี้จะมาเล่นเกมอะไรให้ดูแล้วเกมอะไรมันแตกก็กดรับชมกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะก็ใหม่วันพรุ่งนี้จ้าสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม